สถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินแห่งใหม่ณจังหวัดพัทลุง วิบูลพันธ์ออร์แกนิกฟาร์มครับ ผม นุ่มอร่อยรสชาติดีค่ะ นุ่มมาก ผ่านค่ะจากที่ไหนครับ อ๋อ มาจากอำเภอบางแก้วค่ะ บางแก้ว แล้วดูจากอะไรถึงมาที่นี่ อ๋อ ขับรถผ่านบ่อยค่ะใช่ค่ะ อืม แล้วก็ชอบอะไร ชอบอะคะชอบธรรมชาติงที่เป็นทุ่งนาเนี่ยค่ะ ที่เป็นทุ่งนา อ่า

เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับ ดูเลยครับบรรยากาศนะโอโซนนะครับ สดชื่น มากมายนะครับ แล้วก็ บอกได้เลยว่าหน้าไปมากมากเห็นแล้วก็สบายตา นะฮะ ผมให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศรอบๆตอนพรกค่ำนะสวยงาม ตระการตาทีเดียว แล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะฮะต้องไปเยี่ยมชมที่นี่สักครั้งอันนี้คืออแบบกลางวันนะฮะดูกันเลยครับ ที่นี่เหมาะที่จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สัมมนานะครับเบิร์ตเดย์สวยงามทีเดียวครับ เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับชาแนลร้านอาหารยกนิ้วเช่นเคย เดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับที่มาของคำว่า วิบูลพันธ์ออแกนิกนะครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมที่มาคำว่า วิบูลพันธ์ออร์แกนิกแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับ ผม วิสุทธิ์วิบูลพันธ์ครับ ที่นี่คือ วิบูลพันธ์ออร์แกนิกฟาร์มครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ได้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มวิบูลพันธ์มีเรามีการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรธรรมชาติปลอดสารพิษครับอยากชวนเชิญทุกท่านมาทานอาหารปลอดสารพิษ และกาแฟครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เชิง ท่องเที่ยวครับเยอะไหมเยอะเยอะเยอะเยอะพ่อ คือข้อวัวนะครับเลี้ยงแบบเกษตรธรรมชาติวัวกินหยวกกินลำนะครับ กินหญ้าเนเปียกินฟางนะเป็นเงินอัวเนื้อพันโชดีนะครับไม่ได้ออกข้างนอกใช่ไหมครับไม่ได้ออกนอกอยู่ในกรงตลอดนะครับ ไม่มีการอาบน้ำข้างล่างนี่มีอะไรครับ ข้างล่างนี้วัตถุดิบที่เราใส่ไปเป็นปุ๋ยก็คือก็มีจะมีแกลบแห้งที่เลื่อยแห้ง เศษใบไม้ เศษถ่าน ดินแดงที่หัวแห้ง แล้วก็น้ำหมักราดลงไปเป็นสูตรของปุ๋ยปุ๋ยหมักสัตว์ทำสัตว์หมัก ครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับคนที่สนใจทางออร์แกนิกฟาร์ม วิบูลพันธ์อยากหาความรู้หรือเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหรือส่วนตัวเนี่ย เขาเปิดทุกวัน หยุดวันอังคาร สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยนะครับ เจ้าของฟาร์มยินดี ให้บริการแนะนำแล้วก็พาชมนะต้อนรับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเป็น กัน เองนะวันนี้ก็ สุดท้าย ท้าย สุด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ มีคอมเมนต์อะไรนะครับ อย่าลืมส่งมาไว้ข้างล่างนี้ผมพยายามตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรก็